ไมโลรีวิวในครั้งนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาแกะ บ็อกเซตจุนจิอิโตะบ็อกนี้กันนะคะ ก็ ในบล็อกเขาก็จะมีอันนี้แถมมาให้นะเก็บก่อน ซึ่งมันก็คือ เหมือนเป็นที่รองแก้วสองลายเป็นก้นหอยมรณะค่ะอย่างนี้นะคะ แต่ก็คงไม่เอาไปใช้งานหรอกก็เก็บสะสมไว้อะ เรามาดูข้างในนะคะนี้เป็นฝาฝาด้านบนด้านด้านหน้าก็จะประมาณนี้ ส่วนด้านข้างก็จะเป็นลายนี้นี่คือนี่คือด้านหลัง ด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะเอาละเดี๋ยวเราลองมาแกะกัน สภาพฝาก็ก็คือเป็นที่ล็อกแบบนี้ก็ก็ถือว่าโอเคนะทำออกมาใช้ได้ เปิดออกมาปั๊บก็จะเต็มไปด้วยหนังสือของจุนจิโตะนะคะ เล่มที่เขามีในบ็อกเซตนี้ก็จะเป็นปลามรณะ 1 2เล่มปลามรณะอันนี้เล่ม 1 อันนี้เล่ม 2 นะคะ เสร็จแล้วก็จะเป็นก้นหอยมรณะ อันนี้เป็นแบบรวมเล่มเดียวจบไปเลยเล่มหนาเสร็จแล้วก็จะเป็นเรมิน่าดาวมรณะนะคะเอเล่มนี้จำไม่ได้แล้วว่าเคยอ่านไปหรือยังจำไม่ได้ เดี๋ยวลองอ่าน เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแกะอ่านทีหลัง แล้วก็เล่มสุดท้ายที่มีในบล็อกก็คือ Black Paradox เว็บไซต์ มรณะ นะคะ อันเนี้ยจำไม่ได้ คือ คือสองเล่มเนี้ยจำไม่ได้ว่าเคยอ่านไปแล้วหรือยังจำไม่ได้เลย เหมือนจะแบบนานๆอะไรอย่างเงี้ย เออคงจะแกะสองเล่มนี้มาอ่านก่อน แต่ว่าทั้งปลามรณะแล้วก็ก้นหอยมรณะเนี่ยเราเคยอ่านไปแล้วนะคะ ก็ ซื้อเก็บไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลย แต่ว่าหนังสือเนี่ย ก็อยู่ที่บ้านก็เลยก็เลยสั่งมาใหม่อีกอีกรอบหนึ่งนะคะ สองอันนี้ก็คงจะเก็บไว้แบบนี้เป็นของสะสมไปนะคะ อันนี้เราก็ซื้อมาได้สักพักแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้แกะออกมาดูค่ะ กับราคา ราคาที่ติดอยู่บนนี้เขาเขียนว่า 1,445 บาท จำไม่ได้แล้วว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่ เพราะว่าเราเรา น่าจะสั่งไปกับร้านช่วงแรกๆที่ที่เขาประกาศให้พีออเดอร์นะคะ แต่ก็ถามว่าราคา 1,445 บาทเนี่ยสำหรับ คนที่ชอบจุนจิอิโตะอยู่แล้ว หรือคนที่สะสมผลงานของเขาอยู่แล้วเนี่ย เราคิดว่าราคานี้มันก็คุ้มค่านะ สภาพกล่องก็คือทำออกมาแข็งแรง มีอะไรอย่างนี้แบบ ติดมาด้วย แล้วก็ตัวฝาติดอย่างเดียวคือไอ้ตรงเนี้ยมันดูแบบมันดูหลวมๆไปนิดนึงอะ่ะมันดูไม่ค่อยแน่นอะ่ะแต่ถ้าเกิดเรา ใส่กล่องไว้แล้วก็ตั้งไว้เฉยๆ แล้วไม่ได้มีการโยกย้ายไปบ่อยๆอะคิดว่ามันก็คงจะไม่ได้อ่อนแอหรือหักง่ายอะไรขนาดนั้นนะคะ ฝากช Channel ไมโลรีวิวเอาไว้ด้วยค่ะ กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ ถ้ามีอะไรน่าสนใจอีกแล้วก็เราจะมารีวิวให้ฟังกันค่ะ ขอบคุณมากค่ะ